ในบทนี้จะเป็นการเอาเนื้อหาแต่ละส่วนมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างงานทางธุรกิจค่ะ โดยการใช้ทั้งสูตรสมการและฟังก์ชันเพื่อเรียกการทำงานในแต่ละเวิร์กชีต เช่น การคิดค่าเงินเดือน OT หรือการหาค่ากำไรขาดทุนค่ะ ในคลิปนี้เป็นเรื่องการใช้งานฟังก์ชันทางธุรกิจค่ะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel ถูกนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมสำหรับงานทางธุรกิจอยู่อย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรมสำหรับการจัดการคลังสินค้า หรือ โปรแกรมสำหรับการจัดการการซื้อขายและลูกค้าค่ะ การใช้งานฟังก์ชันทางธุรกิจมีอยู่หลายตัว เช่น ฟังก์ชันผลรวมแบบมีเงื่อนไข คือ ฟังก์ชัน sum if ใช้ฟังก์ชันซัมอีเพื่อหาผลรวมของกลุ่มเซลล์ เมื่อทดสอบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และแสดงผลรวมออกมาค่ะ รูปแบบของการเขียนฟังก์ชันทำได้โดยการ ใส่เครื่องหมาย เท่ากับ sum if วงเล็บเปิด ช่วงของช่องเซลล์ที่จะทำการทดสอบเงื่อนไขคอมมาเงื่อนไขที่จะใช้ในการทดสอบก็คือข้อความ หรือตัวเลขนะคะที่มาทดสอบคอมมากลุ่มของช่องเซลล์ ที่ทำการหาผลรวม เป็นช่วงของข้อมูลที่จะเอามาบวกกันค่ะ ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน sum if เพื่อหาผลรวมของเสื้อผ้าที่ขายออกไปทั้งหมด ในกรณีนี้เนี่ย เรามีประเภทสินค้าเป็นเสื้อผ้ากับของใช้อยู่ที่คอลัมน์ A เราจะทำการหาผลรวมว่า หมวดประเภทเสื้อผ้าเนี่ย ขายไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ เราทำได้โดยการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ sum if วงเล็บเปิด ช่วงที่จะมาทำการทดสอบก็คือ ช่วงของ A 2ถึง A 6ค่ะ คอมมาด้วย ข้อความที่จะใช้ในการตรวจสอบนะคะ ก็คือคำว่าเสื้อผ้า คอมมาด้วย ช่วงที่เราจะามาหาผลบวกกันนะคะ ก็คือจำนวนที่ขายอยู่ในช่อง e 2ถึง e 6หลังจากนั้นเรากด enter จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่า หมวดเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกางเกงและกระโปรง ถูกขายออกไปทั้งหมด 5 ตัวค่ะ ในส่วนของของใช้เราทำได้เหมือนกันนะคะ ก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับ sum if วงเล็บเปิด เลือกช่วง a 2ถึง a 6คอมมาข้อความที่จะใช้ในการตรวจสอบของเราคือคำว่า ของใช้นะคะ คอมมาและเลือกช่วงที่จะนำมาบวกกันก็คือ e 2ถึง e 6เสร็จเรียบร้อย กด enter ได้เลยค่ะ ถัดไปเป็นฟังก์ชันผลรวมของผลคูณตัวเลข ตัวนี้คือฟังก์ชัน sum product ใช้สำหรับการหาผลรวมของข้อมูลที่ต้องการนำมาคูณกันค่ะ รูปแบบการเขียนคือ เท่ากับ sum product วงเล็บเปิด ช่วงของช่องเซลล์ของข้อมูลที่จะนำมาคูณกัน หรือช่องเซลล์ที่จะมาคูณกันค่ะ แล้ววงเล็บปิดนะคะ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน sum product เพื่อหาผลรวมของผลคูณ ตัวราคาสินค้ากับจำนวนที่ขายไปค่ะ วิธีการคือพิมพ์เท่ากับ sum product วงเล็บเปิด เลือกช่วงของราคาสินค้าที่จะนำมาคูณกันนะคะ ก็คือช่อง D2 ถึง D6 คอมมาด้วยจำนวนที่ขายไปก็คือช่อง E2 โคลอน e 6ค่ะ แล้ววงเล็บปิด เมื่อเรากด enter เราจะได้ว่า 199คูณกับ 2 บวกกับ 290คูณกับ 1 บวกกับ245คูณกับ 2 บวกกับ 30คูณ4 และบวกกับ 65คูณ3เอามารวมกัน ได้เป็นผลลัพธ์คือ 1,493 ค่ะ ฟังก์ชันถัดไป ฟังก์ชัน day 360ค่ะ เป็นฟังก์ชันสำหรับการส่งกลับข้อมูลจำนวนวัน ระหว่างวันที่ 2 วัน ก็คือการหาจำนวนวันระหว่างวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดค่ะ รูปแบบของการเขียนฟังก์ชันเขียนได้เท่ากับ day 360วงเล็บเปิดวันที่เริ่มต้นที่จะนำมาหาวันส่งกลับ คอมมาวันที่สิ้นสุดที่จะใช้ในการหาค่าระหว่างวัน และวงเล็บปิดค่ะ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเพื่อหาจำนวนวันของการจัดส่งสินค้า ตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากเท่ากับ day 360วงเล็บเปิด เลือกช่องเซลล์ของวันที่เริ่มต้นของเราคือช่อง f2 คอมมาช่องเซลล์ของวันที่สิ้นสุดของเราคืออยู่ช่อง G 2วงเล็บปิด และกด Enter ค่ะ เราจะได้ผลลัพธ์ของจำนวนวันออกมาเท่ากับ 2 วันที่ เริ่มต้นของเราคือวันที่ 1 วันที่ที่สุดของเราคือวันที่ 3 ดังนั้นจำนวนวันที่ได้ก็คือ 2 นะคะ ทำการคัดลอกสูตรเพื่อหาช่องเซลล์ถัดไป ก็ใช้รูปแบบของการลากหรือการพิมพ์ฟังก์ชันใหม่ค่ะ ตรงนี้ก็คือเท่ากับ d 3 6 0วงเล็บเปิด f 3 comma g 3และวงเล็บปิดค่ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานอย่างจำนวนมากก็คือคำว่า lookup ค่ะ เป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและส่งกลับข้อมูลใน 1 แถว 1 คอลัมน์ และดึงผลลัพธ์ออกมาแสดงผลในช่องเซลล์นั้นค่ะ วิธีการเขียนรูปแบบฟังก์ชันนี้คือเท่ากับ lookup วงเล็บเปิด ค่าที่ต้องการนำไปค้นหาในส่วนของช่องเซลล์ argument นะคะ lookup vector ตามด้วยคอมมาช่องเซลล์แบบ 1 แถวหรือ 1 คอลัมน์ที่จะใช้ในการค้นหาค่ะ คอมมาตามด้วยผลลัพธ์ที่จะนำมาแสดงออกนะคะ ซึ่งเป็นช่วงของช่องเซลล์เช่นเดียวกันนะคะ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเพื่อค้นหาข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ในช่องเซลล์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทำการค้นหาจำนวนที่ขายไป จะมีค่าขนส่งเท่าไหร่ วิธีการคือเราพิมพ์เท่ากับ lookup วงเล็บเปิด เลือกช่องเซลล์จำนวนที่ขายก็คือช่อง e 2ไปทำการตรวจสอบในช่อง A9 ถึง A13 ว่าจำนวนที่ส่งจะต้องเสียค่าขนส่งเท่าไหร่นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคอมมาเสร็จจะตามด้วยช่วงของค่าขนส่งก็คือช่อง e 9ถึง e 13เมื่อเรากด enter ออกมา เราจะได้ว่าจำนวนที่ขาย 2 ชิ้น ใน 2 ชิ้นนี้จะต้องใช้ค่าขนส่งคือ 25 บาทค่ะ ในส่วนของบรรทัดถัดไปทำการคัดลอกสูตร ได้แต่เราจะเห็นว่าช่วงของแถวจะเลื่อน ดังนั้นให้ดีพิมพ์ใหม่ดีกว่าค่ะ หรือใช้การล็อกเซลล์นะคะ ซึ่งรูปแบบของการล็อกเซลล์นั้น เราสามารถใช้การกด F4 ระหว่างที่พิมพ์ หรือพิมพ์โดยใช้เครื่องหมายดอลลาร์เข้าไปนะคะ มันจะเป็นการล็อกแถวล็อกคอลัมน์ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องใส่ทั้ง 2 ตัวนะคะ เพื่อล็อกไม่ให้แถวและคอลัมน์เลื่อน